รู้ไหมคะว่าเราสามารถค้นหาอีโมจิได้ง่ายใน iOS 14.0 หรือใหม่กว่า ใน iOS 14.2 มีการเพิ่มอีโมจิมามากกว่า 100 แบบทำให้เราเนี่ยค้นหาอีโมจิได้ยากขึ้นค่ะ แต่รู้ไหมคะว่าเราสามารถค้นหาอีโมจิได้ง่ายตั้งแต่ iOS 14.0 แล้ว วิธีการจะเป็นยังไง เดี๋ยวน้องนิกจะทำให้ดูค่ะ วิธีการก็ง่ายๆเลยค่ะ ให้เราเข้าไปที่แป้นพิมพ์อีโมจิ แล้วเราจะเห็นแถบค้นหาอีโมจิอยู่ทางด้านบนของแป้นพิมพ์นะคะ จากนั้นให้เราพิมพ์คีย์เวิร์ดของอีโมจิที่เราอยากจะได้ลงไป เช่น เราอยากได้อีโมจิรูปชานมไข่มุกใช่ไหมคะ เราก็แค่พิมพ์คำว่าชานมหรือว่าไข่มุก ถ้าเป็นภาษาอังกฤษให้พิมพ์คำว่า tea หรือคำว่า milk ก็เจอแล้วค่ะ อีกหนึ่งอีโมจิที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นอีโมจิรูปน้องแมลงสาบค่ะ วิธีการก็เหมือนเดิม ให้เราพิมพ์คีย์เวิร์ดคำว่าแมลงสาบลงไป หรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษให้พิมพ์คำว่า cockroach ค่ะอีโมจิสุดท้ายที่น่าสนใจน่าจะเป็นอีโมจิรูปนี้ค่ะอีโมจิรูปนี้เรียกว่าอีโมจิรูปหนีบมือค่ะ วิธีการก็เหมือนเดิมพิมพ์คีย์เวิร์ดคำว่าหนีบมือลงไป หรือภาษาอังกฤษคำว่า pinch finger ค่ะ สำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมไปลองเล่นดูนะคะ ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง i m o d Official เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ